ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แปด นารทะมหาพรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปขาปารมี เว้นเราแล้ว ไม่มีใครสามารถปลดเปลื้อง พระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้ วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดา และทำให้พระราชา พร้อมทั้งบริวารชน เกิดความสวัสดียานนวชิระ พระราชจิตจาภรเทิดยานวชิโร เจ้าหญิงแห่งอดีต ตามปกติ เจ้าหญิงรุจาราชกุมารี จะเข้าเฝ้าพระบิดาทุกสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระบิดาไปพบผู้นาชีวกมาจนถึงวันนี้ เป็นวันที่สิบสี่ จ้าหญิงรุจารับสั่งให้พี่เลี้ยงช่วยประดับพระองค์ เตรียมเข้าเฝ้าพระบิดา ทรงมีหญิงบริวารเป็นอันมากห้อมล้อมรัชวีวันปุดพอง พระสิริโฉมงดงาม ราวกับนางเทพกัญญา พาหมู่พี่เลี้ยงนางนมลงจากปราสาทด้วยสิริวิราชอันยิ่งใหญ่ เสด็จไปยังจันทกะปราสาทเพื่อเฝ้าพระชนกนาค พระเจ้าอังคติราชทอดพระเนตรเห็นพระธิดามา ทรงมีพระทัยชื่นบานให้จัดสิ่งของตอนรับพระธิดาอย่างมากมาย เมื่อจะส่งกลับจึงได้พระราชทานเงินหนึ่งพันกหาปณะะสำหรับให้ทานเจ้าหญิงรุจาเสด็จกลับไปยังพระตำหนักของพระองค์แล้ว วันรุ่งขึ้นเป็นวันสิบห้าค่ำจึงทรงรักษาอุโบสถศีล ทรงให้ทานคนกำพร้า คนเดินทางไกลยาจก และวันิพกเป็นอันมาก พระเจ้าอังคติราชนั้น ได้พระราชทานชนบทแห่งหนึ่ง แก่พระธิดา เจ้าหญิงรุจา นำรายได้จากชนบทนั้น มาเป็นค่าใช้จ่าย จิจการทุกอย่าง เกิดเสียงเล่าลือกันขึ้นทั่วพระนครว่า พระราชาทรงเชื่อคุณาชีวกกลายเป็นมิจฉาทิฐิ พวกพี่เลี้ยงนางนม ได้ยินข่าวลือ จึงได้นำความกราบทูลเจ้าหญิงว่ารัชนกของพระองค์ ทรงสดับถ้อยคำของคุณาชีวกแล้วทรงถือมิจฉาทิฐิ ทรงรับสั่งให้รื้อโรงทาน ที่ประตูเมืองทั้งสี่ด้าน คมขืนหญิงสาว และสตรีที่เป็นภรรยาผู้อื่นทรงมัวเมาอยู่ แต่ในกามคุณมิได้ทรงพระราชกรณียกิจเลย เจ้าหญิงรุจา ทรงสลดพระทัยว่าเหตุไรพระชนกจึงเสด็จไปถามปัญหาคุณาชีวกผู้ไม่มีคุณธรรม เปื่อยกายไร้อย่างอายเช่นนั้น ควรที่จะเข้าไปถามสมณพราหมณ์ผู้มีธรรม เว้นพระองค์แล้ว คงไม่มีใครปลดเรื่องมิจฉาทิฏฐิพระชนก ให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิเช่นเดิมได้ ทรงดำริว่า เราระลึกชาติได้ถึง 14 ชาติ ที่เป็นอดีตชาติเจ็ดชาติ ที่เป็นอนาคตอีกเจ็ดชาติ จะกราบทูลให้พระบิดาทราบ ถึงผลกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติทำให้พระบิดาได้สติ แต่ถ้าจะเข้าเฝ้าในวันนี้ พระบิดาคงจะห้ามว่า เมื่อก่อน เคยมาทุกกึ่งเดือน เพราะเหตุไรวันนี้จึงรีบมาก่อนกำหนด ครั้นจะทูลว่า กระมอมมาในวันนี้ เพราะได้ทราบข่าวลือว่า พระองค์ทรงถือมิจฉาทิฏฐิคำพูดของเราจะไม่น่าเชื่อถือ วันนี้เราอย่าเพิ่งไปเฝ้าทำเป็นไม่รู้ไปก่อน ถึงวันสิบสี่ค่ำจึงค่อยเข้าเฝ้าตามปกติ ครั้นเวลากลับเราจะทูลขอพระราชทานเงินเพิ่มขึ้น จากเดิมหนึ่งพันกหาปณะรัชนกจะแสดงการถือมิจฉาทิฐิแก่เรา เราจะมีโอกาสให้พระองค์ ละมิจฉาทิฐินั้นเสีย ครั้นถึงวันสิบสี่ค่ำเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีทรงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่าง เสด็จเข้าไปเฝ้า พระเจ้าวิเทหราช ที่จันทกะปราศาสตามปกติ เหมือนไม่ทรงทราบอะไร พระเจ้าอังคติราชทอดพระเนตรเห็นพระธิดา ประทับอยู่ท่ามกลางหญิงบริวาร ซึ่งเป็นดังสมาคมแห่งนางเทพอับสร จึงตรัสถามด้วยความกรุณาว่า ลูกหญิงยังรื่นรมอยู่ในปราศาสตร์และยังประพาสอุทยานเล่นน้ำในสระบกกรณี เพลิดเพลินอยู่หรือ เขายังส่งอาหารไปให้ลูกหญิงอยู่หรือ ลูกหญิงและเพื่อนๆยังเก็บดอกไม้ต่างๆ ร้อยพวงมาลัยเล่น เพลิดเพลินอยู่หรือลูกหญิงขาดแคลนอะไรบ้าง ก็ให้บอกลูกชอบใจของที่จะทำให้หน้าผ่องใสสิ่งใดไหม ถ้าชอบใจ ก็ให้บอกพ่อ แม้สิ่งนั้นจะเสมอดวงจันทร์พ่อก็จะหามาให้ลูก เจ้าหญิงรุจจากราบทูลว่า ลูกได้ทุกอย่างหมดแล้ว แต่พรุ่งนี้เป็นวันสิบห้าค่ำขอให้ทหารนำพระราชทรัพย์หนึ่งพันมาให้ ลูกจะให้ทานแก่วันิพกตามที่เคยทำพระเจ้าอังคติราชตรัสสอนว่า ลูกหญิง บุญไม่มีหรอก ลูกทำให้ทรัพย์สินเงินทองพินาศเสียหายมากแล้ว โดยไม่มีประโยชน์การที่ลูกหญิง รักษาอุโบสถศีลไม่กินข้าวกินน้ำแล้วจะได้บุญอย่างไร อาจารย์คุณาชีวกบอกพ่อเองว่า โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีบิดาไม่มี สัตว์ทั้งหลายผู้ผุดเกิดไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกัน ผู้ปฏิบัติชอบก็ไม่มี ผู้ชายแท้ๆ ได้ฟังคำท่านอาจารย์ผู้นาชีวกแล้วยังถึงกับร้องไห้ ลูกหญิงจะให้ทานไปทำไม จะรักษาศีลไปทำไมทำให้ตนเองเดือดร้อนไปทำไม ขณะที่ ลูกหญิงยังมีชีวิตอยู่ ลูกอย่าอดอาหารเลย โลกหน้าไม่มี ลูกหญิงจะลำบากไปทำไมไร้ประโยชน์ เจ้าหญิงรุจาสดับพระดำรัส พระชนกนา ทรงประสงค์ จะปลดเรื่องพระบิดาจากมิจฉาทิฏฐิจึงกราบทูลว่า ลูกเคยได้ยินมาก่อนว่า ผู้ใดคบคนพาลผู้นั้นก็จะเป็นคนพาลไปด้วย วันนี้ลูกได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว คนหลงอาศัยคนหลง ย่อมถึงความหลงหนักยิ่งขึ้น เหมือนคนหลงทาง ถามคนหลงทาง การที่พระองค์อาศัยคุณาชีวกผู้เป็นพานไร้ยังอาย แล้วยังมาหลงกับอาราตะเสนาบดี และวิชกธาตุอีก